นี่ นะครับ โอ้โห วันนี้ฟังลุง ออก รู้สึกดีมากกว่าทุกทุกวัน เพราะว่าแม่หนูที่อยู่เมืองไทย ฟังอยู่ร่วมกันค่ะ แม่กำลังมีความทุกข์ใจ หนูเลยแชร์ ให้แม่ มา ฟังเสียงลุงด้วย ก็เพิ่มความเข้าใจเป็นภูมิคุ้มกันให้แม่ค่ะอันแน่คุณขวัญชัย ขวันใจอยู่อยู่อำเภอไหนเนาะเดี๋ยวนะตุรกีหรือเปล่าอำเภอตุรกีหรือเปล่าใช่ไหมเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมใช่ป่ะครับ คิดว่าน่าจะใช่ครับ เป็นเยี่ยม แมนบอยแมนบอยเป็นเยี่ยมเป็นไงหนาวมาโยมโอ้โหได้ข่าวอิตาลีหิมะหิมะอิตาลีหิมะหนักเลยครับ เห็นไหมมันทั้งหิมะ มันทั้งฝนมัน